เป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนู ญาณวชิระ พระราชจิตจาภรณ์เทิดญาณวชิโร พระพุทธเจ้าตัดเล่าเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์ ขณะบำเพ็ญเมตตาปารมี เมื่อครั้งเกิดเป็นสุวรรณสาม ชายหนุ่มผู้มีจิตอ่อนโยน เปลี่ยมไปด้วยเมตตา สุวรรณสามได้ทิ้งความสุขสนุกสนานตามประษาเด็กหนุ่มทั้งหลาย เลี้ยงดูพ่อแม่ตาบอด ไม่เสียดายแม้กระทั่งชีวิต เพราะความรักความเมตตาที่มีต่อพ่อแม่ผู้ตาบอด ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางป่า มีสัตว์ป่าเป็นเพื่อน สุวรรณสามชาดกปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกขุทกนิกายชาดกมหานิบาตและอัตถกถามหานิบาตขณะตรัสเล่าเรื่องสุวรรณสามนั้น พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหาร อารามที่ท่าน อนาถบินนิกเศรษฐี ซื้ออุทยานพระกุมารพระนามว่าเชษสร้างถวายพระพุทธองค์ พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญพระภิกษุรูปหนึ่งผู้บินดาบาตเลี้ยงมารดาบิดา เพื่อจะยกย่องพระภิกษุ ผู้เลี้ยงดูมารดาบิดาด้วยสิ่งของที่ชาวบ้านถวายว่า เป็นพระภิกษุยอดกตัญญูให้เป็นแบบอย่างแก่พระภิกษุทั้งปวง พระพุทธองค์จึงตรัสเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์ พระภิกษุผู้เลี้ยงบิดามารดา ในกรุงสาวัตถี มีตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่ง มีทรัพย์สมบัติสิบแปดโกดมีลูกชายสืบสกุลเพียงคนเดียว บิดามารดาจึงรักและทนุถนอมมาก วันหนึ่งลูกชายเศรษฐีเปิดหน้าต่างบนปราสาทออก มองเห็นผู้คนจำนวนมากที่ถนนใหญ่ ทุกคนต่างถือดอกไม้ทูบเทียนเดินตามกันไปฟังเทศนาที่พระเชตวันมหาวิหาร ก็นึกอยากไปกับเขาบ้าง จึงให้คนใช้ถือดอกไม้ทูบเทียน ตามผู้คนไปพระวิหารขันจัดแจงถวายผ้าเพสัชและน้ำปานะแด่พระสงฆ์แล้ว จึงนำดอกไม้ทูบเทียนไปบูชาพระพุทธเจ้า แล้วนั่งฟังพระธรรมเทศนาอยู่ณที่ที่สมควร ขณะที่ฟังเทศอยู่นั้น บุตรเศรษฐีเห็นโทษในกาม จึงเกิดศรัทธาในการบวช เมื่อผู้คนลุกออกไปแล้ว จึงตรงเข้าไปถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้า ทูลขอบวช พระพุทธองค์ตรัสว่า พระองค์ไม่บวชให้กุลบุตรที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดา ชายหนุ่มจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้า กลับบ้าน กราบบิดามารดาขอบวชกับพระพุทธเจ้า บิดามารดาได้ยินเช่นนั้น ราวกับหัวใจจะแตกสลาย เพราะมีลูกชายเพียงคนเดียว เกิดวันไหวเพราะความรักลูก จึงพูดกับลูกชายว่า ลูกเป็นที่รัก เป็นผู้สืบสกุล เป็นดวงตา เป็นชีวิตของพ่อกับแม่ทั้งสอง พ่อกับแม่ขาดลูกจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไร พ่อกับแม่อยู่เพื่อลูก เราทั้งสองก็แก่แล้ว จะตายวันตายพุ่งก็ยังไม่รู้ ลูกยังจะทิ้งพ่อแม่ไปเสียอีก การบวชไม่ใช่เรื่องง่าย ทั้งทำได้ยากยิ่ง อยากกินของเย็นก็ได้ของร้อน อยากกินของร้อนก็ได้ของเย็น ลูกอย่าบวชเลย เมื่อชายหนุ่มไม่ได้รับอนุญาตให้บวชจึงเกิดความทุกข์ใจ นั่งก้มหน้าซึมเศร้า รุ่นคิดถึงชีวิตภายใต้ร่มผ้ากาสาวพัดไม่กินอาหารเจ็ดวัน บิดามารดาปรึกษากันว่า ถ้าไม่อนุญาตให้ลูกบวชก็คงจะตาย เราจะไม่ได้เห็นหน้าเขาอีก ถึงลูกบวชเป็นพระภิกษุก็ยังได้เห็นหน้าต่อไปยังดีกว่าตาย ครั้นเห็นตรงกันอย่างนี้จึงอนุญาตให้ลูกบวชชายหนุ่มดีใจมาก จึงน้อมลงกราบแทบเท้าบิดามารดา ออกจากกรุงสาวัตถีมุ่งตรงไปยังพระเจตวันมหาวิหาร ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอบรรพชา พระศาสดารับสั่งให้พิสูุรูปหนึ่งเป็นพระอุปชา บวชให้คุลบุตรนั้นเป็นสามเณรตั้งแต่สามเณรนั้นบวชแล้วลาบสักการะเกิดขึ้นมากมาย เพราะพ่อแม่ ข้าทาสบริวารจัดข้าวของมาถวายเป็นประจำรั้นอยู่ต่อมาสามเณรก็ได้รับการอุปสมบทเป็นภิกษุ เล่าเรียนทำอยู่กับพระอุปชาและอาจารย์ห้าพรรษา จึงคิดว่า อยู่ที่นี่เลื่อนกลนไปด้วยหมู่ญาติไม่สมควรต้องการบำเพ็ญวิปัสนาทุระ จึงเรียนพระกรรมฐานจากพระอุปชา แล้วจะริกออกจากวิหารเชตวัน ไปอาศัยอยู่ในป่าใกล้หมู่บ้านชายแดนแห่งหนึ่ง พระภิกษุรูปนั้นเจริญวิปัสสนาในป่าแห่งนั้น ด้วยความเพียรพยายามอย่างแรงกล้า แม้เพียรพยายามอยู่ถึงสิบสองปี ก็ไม่สามารถบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งได้